แนะนำบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศ เป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผล และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอนและการวิจัย สารสนเทศมีความสำคัญต่อทุกบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและการปกครอง โดยบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของสารสนเทศ ความสำคัญของสารสนเทศ กระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศที่ดี ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอและสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และบางสัปดาห์ของการเรียน ก็จะมีการบ้าน ผู้เรียนต้องเรียนรู้ และทำกิจกรรมให้ครบถ้วน ขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ